ตบกับผมรู้กฎหมายรู้ได้กับนายโออีกคลิปหนึ่งนะครับ ที่ทำมาเพื่อตอบคาถามเพื่อนๆนะหลาย ๆ ท่านที่มีข้อสงสัยนะครับในประเด็นปัญหาทางกฎหมายนะครับ ทนายโอก็ขออนุญาตในการที่จะนำข้อมูลนะครับมาบอกเล่านะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เอาไว้ให้กับเพื่อนๆและท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางกฎหมายนะครับ ครับวันนี้เรามาพูดถึงประเด็นหนึ่งที่กำลังฮอตฮิตกันอยู่นะครับในสังคมคือเรื่องของการหมิ่นประมาทนะฮะโดยเฉพาะการหมิ่นประมาทผ่านสื่ออการหมิ่นประมาททางสาธารณะ หรือการประกาศนะฮะลักษณะของการประกาศต่างๆนะที่เป็นการโฆษณานะเรื่องการหมิ่นประมาทนี่นะครับ ซึ่งก็มีคำถามนะใน 2 มุมนะก็คือว่าสามารถทำได้ หรือไม่อะไรที่มันเป็นหมิ่นประมาทอะไรที่มันไม่ใช่หมิ่นประมาทนะครับ ซึ่งก็มี เพื่อนๆ ได้ถามเข้ามานะครับว่าเอ๊ในกรณีที่ถ้าหากว่าเราทำเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนนะหรือป้องกันส่วนได้เสียนะฮะตามคลองธรรมอย่างนี้เราสามารถทำได้ไหมนะหลายๆ คนก็บอกประจานไปเลยนะทำไปเลยโพสต์ไปเลยนะเดี๋ยวเราอ้างข้อนี้นะก็ศาลก็จะยกนะก็ถือว่าไม่มิดไม่ปิ่นประมาณนะครับ เดี๋ยวเราเรามาดูตามตัวบทกฎหมายกันก่อนนะครับ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 นะผู้ใดแสดงความคิดเห็น หรือข้อความโดยสุจริตนะอนุหนึ่งนะเพื่อความชอบธรรมป้องกันตน หรือป้องกันส่วนได้เสียอันเกี่ยวกับเกี่ยวกับตนตามของธรรม อนุ2ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ อนุ 3 ติชมตามความเป็นธรรมนะฮะซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมทำกระทำหรืออนุ4นะฮะ ในการแจ้งข่าวสารด้วยความเป็นธรรมเรื่องการเมเนินการเปิดอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุมนะครับวรรคสองนะฮะผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทตรงนี้แหละครับที่ที่เอามาพูดกัน แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับ มองอมีมุมมองที่แตกต่างกันไปนะคนละคนละมุมคนละด้านนะครับบางคนก็บอกทำได้บางคนก็บอกทำไม่ได้ ทีนี้เรามาดูว่าในส่วนของประมวลกฎหมายอาญามาตรา329เนี่ยนะที่ ได้บอกไว้นะครับในสี่อนุเนี่ยนะฮะอนุหนึ่งเนี่ยเป็นอนุที่ชอบอ้างกันมากที่สุดนะฮะก็คือเพื่อความชอบธรรมแล้วก็ป้องกันตนนะครับมันมีนิยามหรือมีขอบเขตอ่าหรือเราจะวินิจฉัยยังไงว่ามันเข้าอนุนี้หรือไม่นะครับเพราะกฎหมายก็จะวางไว้กว้างๆไว้ก่อน เราก็ต้องมาวินิจฉัยกันต้องมาดูกันนะครับในส่วนที่เป็นการป้องกันตัวเองข้อที่หนึ่งสำคัญที่สุดนะท่านจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะนี่คือข้อสำคัญเลยนะครับข้อที่ 1 เลยออย่างกรณีของการมาโพสต์เรื่องของอการเป็นลูกหนี้ การเป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ไม่จ่ายก็เลยเอาลูกหนี้ขึ้นมาประจานมาโพสต์มาว่านะครับเอารูปเขาขึ้นมาเอาข้อความมาด่ากันนะว่าเขาขี้โกงอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่คือโอเคเจ้าหนี้ในประเด็นที่หนึ่งละเราเป็นเจ้าหนี้ไอ้ส่วนที่มาโพสต์เพิ่มเติมนะมีคอมเมนต์นะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาหรอก พอมาอ่านนะฮะก็เจ็บแค้นแทนเจ้าหนี้อะไรอย่างงี้ก็มาด่ามากระหน่ำซัมเมอร์เซลกันอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งตรงนั้นอ้างข้อนี้ไม่ได้แน่แต่การที่จะอ้างในส่วนของกรณีของความเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับ ก็จะต้องดูประเด็นอื่นด้วยนะครับ ไม่ใช่เกี่ยวข้องอย่างเดียวอย่างกรณีของการที่จะอ้างเพื่อปกป้องตนเองนะครับหรือป้องกันส่วนได้เสียนะตามคลองธรรมนี่นะครับ ตามมาตรามสองเก้าอนุหนึ่งนี่นะครับ อนอกจากท่านจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียท่านต้องดูด้วยนะครับว่ากฎหมายนั้นนะครับให้ท่านมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องทางกฎหมายได้หรือไม่ อย่างกรณีของการกู้ยืมแน่นอนครับเราสามารถที่จะฟ้องร้องอที่ศาลได้ใช่ไหมครับก็คือผู้ง่านศาลไม่ให้มาตัดสินกันเอง ไม่ให้เอาเรื่องของการหมิ่นประมาท หรือว่าโพสประจานมาว่ามาด่าเขามาลงโทษเขาในทางทางการหมิ่นประมาทเองนะเพราะกฎหมายให้สิทธิ์ในการฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายฟ้องร้องในส่วนของการกู้ยืมได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายให้สิทธิ์ในการดำเนินการอยู่แล้วนะครับ ก็ถือว่าหมดสิทธิ์ไปนะจะมาประจานไม่ได้นะครับ มันจะอ้างว่าเกี่ยวข้องอย่างเดียวก็ไม่ได้ 3. นะครับการใช้สิทธินั้นนะครับเป็นการสาธารณะหรือไม่ คือเหมือนกับเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือไม่ ก็พูดง่ายๆว่า การเป็นหนี้เป็นสินกู้ยืมกันเป็นเรื่องของบุคคลต่อบุคคลนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับสังคม ไม่ได้มีประโยชน์ต่อประชาชนหรือคนอื่น อ่าข้อนี้ก็ไม่ผ่านเลยเหมือนกันนะฮะก็จะไม่ผ่านอยู่สองข้อ ในประเด็นที่ที่ทนายกำลังพยายามที่จะขมวดเข้ามานะครับ ให้ท่านได้จับง่ายๆก็คือหนึ่งท่านมีส่วนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องนะถ้าจะเอาข้อยกเว้นสองนะครับอ่าจะต้องเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะสามอ่าจะต้องไม่มีอ่าไม่สามารถจะใช้ทางศาลได้นะครับเราก็เลยสามารถที่จะเอามาโพสต์ได้ เอามาประจานได้แล้วศาลก็จะยกเว้นให้ตามมาตรา 329 แต่ถ้าหากว่ามันไม่เข้าทั้ง 3 ข้อ นะก็น่าคิดนะฮะน่าคิดนะเพราะว่าการฟ้องคดีหมิ่นประมาทนี่นะครับยิ่งฟ้องหมิ่นประมาททางสาธารณะเนี่ยนะครับ หรือว่าการทางสื่อเนี่ยนะที่ท่านมีนวาทานสื่อเนี่ยนะครับมีโทษจำคุกถึง 2 ปีใช่ไหมครับมันมันเป็นโทษอาญาถ้าท่านสู้คดีไม่ยอมรับนะครับถ้าแพ้นะฮะศาลจะไม่ลดโทษให้นะครับแต่ถ้ารับสารภาพอย่างได้ครึ่งหนึ่งแต่ถ้าสู้คดีต้องสู้ให้ชนะนะเพราะถ้า สู้ไม่ชนะหรือแพ้ขึ้นมานะครับศาลลดไม่ลดโทษให้เลยนะครับ ก็มีสิทธิ์ที่จะติดคุกเต็มๆเลยนะครับ นั่นคือส่วนของอที่เราวินิจฉัยกัน อีกส่วนหนึ่งที่ฮอตฮิตมากๆเหมือนกันก็คือในเรื่องของกรณีชู้สาวเรื่องบนเตียงเรื่องอะไรต่าง ๆนี่นะครับมาดู3ประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่าจะเข้าเงื่อนไขในการที่จะป้องกันสิทธิ์ของตัวเองหรือไม่นะครับหนึ่งท่านจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอ่าโอเคแล้วนะผัวเราไปเมียน้อยนะครับ หรือเมียเราไปมีชู้อะไรอย่างนี้นะครับ เราเอามาโพสต์ประจานอย่างเงี้ยฮะโอเคประเด็นที่หนึ่งอาจจะผ่านนะครับ แต่ประเด็นที่สองนะครับณนะวันนี้นะกฎหมายมีตาขึ้นมาแล้วนะครับว่าเรามีกฎหมายให้ท่านสามารถฟ้องชูเรียกค่าเสียหายได้ นั่นหมายถึงว่าท่านสามารถลงโทษเขาได้นะตามกฎหมายได้ โดยใช้กฎหมายในการฟ้องชู เพราะฉะนั้นการเอามาประจานไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับ จะเอารูปเขาไปเที่ยวไปอะไรต่างๆนะครับเอามาโชว์ให้กับประชาชนเพื่อจะ ให้ลุมด่าลุมประนามเขาอย่างนี้นะ ก็ไม่ได้ เพราะกฎหมายบอกว่ามีกฎหมายที่ลงโทษแล้วก็คือคุณสามารถเรียกร้องค่าเสียหายในการฟ้องชูได้นั่นเองนะครับ ไม่ใช่แค่ว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะเราเป็นเมียหลวงอ่าเราเห็นผัวเราพาเมียน้อยเอามาประจานเลยเพราะเป็นการปกป้องสิทธิตัวเองอย่างนี้ก็ไม่ได้นะกฎหมายก็ไม่อนุญาตเหมือนกันนะครับอ่าต้องดูนะครับว่า1เป็นประโยชน์กับสาธารณะหรือไม่ 2 มีส่วนเกี่ยวข้องไหม3กฎหมายให้สิทธิ์ท่านในการฟ้องร้องนะครับ ผ่านทางกฎหมายได้หรือไม่ มันก็ต้องดูทั้งสามอย่างนี้นะครับอาทีนี้นายนายก็พูดในประเด็นที่มันมีความล่อแหลมสูมเสียงนะฮะที่ที่ศาลจะมองว่าที่จะไม่ยกให้เป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 329เนี่ยนะครับือคือไม่ยกให้ว่าไม่เป็นไม่เป็นหมิ่นประมาทนะฮะแต่ลงโทษว่าเป็นหมิ่นประมาทนะแต่ทีนี้เรามาดูว่าอ้าวอะไรที่มันสามารถอ้างได้ ก็อย่างเช่นว่าอ้างว่าเออเราเข้าไปซื้อสินค้าในเว็บนี้นะ แล้วพอซื้อแล้วเขาไม่ อนสินค้ามาให้หรือมีการโกงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เอามาโพสต์ก็ยังสามารถอ้างได้ เพราะว่าโอเคเรามีส่วนเกี่ยวข้องอ่าสองก็คือสิทธิ์ในการที่ดำเนินคดีก็ก็มีแต่ในประเด็นที่ 3 มันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะครับเพราะว่าการโพสต์แจ้งเตือนประชาชนคนอื่นจะได้ไม่หลงไปซื้อสินค้าในตรงนี้ แต่ในเรื่องของการติดหนี้ติดสินการกู้ยืมกันใช่ไหมครับหรือการที่ไปมีกิ๊กมีชู้แฟนเราอะไรอย่างนี้นะฮะกฎหมายให ไม่มองแล้วว่าหนึ่งก็คือไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแน่ๆถึงท่านจะเกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็กฎหมายให้สิทธิ์ในการที่ท่านลงโทษเขาผ่านทางตัวบทกฎหมายอยู่แล้วเพราะนนั้ไม่สามารถที่จะเอาข้ออ้างตรงนี้มาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาประจานลูกหนี้ใครที่มาประจานชู้ประกันจิกประกันเมียน้อยนะครับ ต้องระวังนะครับต้องระวังอาจจะไม่ได้สิทธิ์ในการยกเว้นทางกฎหมายก็ได้นะครับตัวนี้ก็ ดูเป็นชิ้นเคสไปนะครับ ตัวนี้แค่เอามาแจ้งเตือนทุกท่านกันนะครับ เพราะว่าคดีอาญาในเรื่องของหมิ่นประมาทเป็นคดีที่มีโทษถึงขั้นจำคุก ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ลงโทษถึงจำเพราะส่วนใหญ่จะรับสารภาพ แล้วก็เจรจา นะครับ ชดใช้เยียวยาความเสียหายกันไปนะศาลก็อาจจะรอการลงโทษให้นะครับและก็เป็นความผิดครั้งแรก แต่ถ้าดูแล้วท่านดื้อท่านสู้ท่านรู้อยู่แล้วว่าผิดนะ แต่ยังสู้อยู่ก็ไม่แน่อาจจะจำคุกก็ได้นะครับ ก็เอามาฝากกันทุกท่านนะครับ ความรู้ทางกฎหมายนะที่ มีแง่มุมที่แตกต่าง ต้องเตือนก่อนนะครับว่า ในส่วนของแต่ละเคสก็ว่ากันเป็นเคสไปนะครับ แต่นี้เป็นรูปแบบของกฎหมายที่บัญญัติไว้นะครับทนายโอก็มาฝากทุกท่านกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำนะครับ กดแชร์กดซุกให้กดติดตามนะครับ อยากจะปรึกษานะครับพิมพ์ข้อความผ่านไลน์ที่ทนายโอทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ อาจจะปรึกษาฟรีนะครับ ในส่วนของข้อความนะครับ แต่ถ้าหากต้องการที่จะโทรปรึกษาในเรื่องของคดีสมัครเป็นสมาชิกโครงการบ้านทนายโอนะครับสามารถโทรปรึกษานัดเวลาได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ สวัสดีครับ